ก่อนใส่เนี่ยร้อยี่สิบค่ะ ใส่มาระยะเวลาหนึ่งปีตอนนี้เหลือแปดสิบแปดก็ประมาณสามสิบสองโลพอใจมากนะ ไม่คิดว่าแบบว่าบอลลูนหนึ่งลูกอะไรยะเวลาหนึ่งปีจะทำให้เราแบบลดน้ำหนักมาได้แบบสามสิบกว่าโลอ่ะมันก็แต่งตัวสนุกขึ้นใช้ชีวิตแฮปปี้มากขึ้นนะคะแต่งตัวยากมาก ใส่อะไรก็แบบไม่สวยสักที เหนื่อยมากกับการที่แบบแต่งตัวออกจากบ้านสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ เดินนิดๆหน่อยๆ ก็เหนื่อยแล้วอะแล้วก็มีปัญหานอนกลนค่ะ ลองมาหมดทุกอย่างเลย ออกกำลังกายยาลดน้ำหนักเวโปรตีนอะไรที่เขาว่าดีลองหมดเลยค่ะ แต่ถามว่ามันเวิร์กไหม กินยาก็ต้องโยโย่เนาะออกกำลังกายเหนื่อยก็เลิกเนาะมีความสุขกับการกินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การลดน้ำหนักไม่แบบ ็นผลกับเรา ก็ทำดีเซิร์ชมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบใส่บอลลูนแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันมันดูไม่เป็นมิตรกจายเราเลยว่าแบบบางคนก็แบบใส่ไปอยู่ไม่ได้อึดอัดต้องไปเอาออกอย่างเงี้ย เราก็เลยต้องเลือกแบบหมอที่แบบว่าสามารถซัพพอร์ตเราได้นิดนึงมีแบบ ซิร์ชมาแล้วก็แบบมีแนะนำชื่อคุณหมอ ว่าแบบว่า เออใส่ที่นี่แล้วมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยหมอไม่ได้แบบว่าอัดบอลลูนให้เราจนแบบว่าเรารู้สึกอึดอัดจนแบบทนไม่ไหวต่อการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออลองกว่าเผื่อมันจะเป็นแบบตัวช่วยให้เราแบบลดน้ำหนักได้สักครั้งในชีวิตอย่างเงี้ยคุณหมอก็ตอนแรกใส่ไป 500 ค่ะ ก็ใหญ่อยู่เนาะใส่ไป500ซีซีก็ ก็ลดน้ำหนักได้มาประมาณ 20โลในตอนแรก หมอก็แนะนำมาโดยตลอดว่าแบบว่าควรทานยังไงอะไรลดอะไรเพิ่ม อะไรเงี้ยค่ะหมอก็แนะนำแล้วก็หลังจากใส่ไป 500 น้ำหนักเริ่มนิ่ง ก็กลับมาใส่เพิ่มอีกเป็น 700 ก่อนใส่น่ะ120 ค่ะ ใส่มาระยะเวลา 1 ปีตอนนี้เหลือ 88ก็ประมาณ 32 โลพอใจมากนะ ไม่คิดว่าแบบว่าบอลลูนหนึ่งลูกอะไร้ยเวลาหนึ่งปีจะทำให้เราแบบลดน้ำหนักมาได้แบบ 30กว่าโลอะมันก็แต่งตัวสนุกขึ้นใช้ชีวิตแฮปปี้มากขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่านอนหลับสนิทมากขึ้น ไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วแบบเพียเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะ สุขภาพโดยรวมก็คือดีขึ้นค่ะไม่ต้องแฮปปี้เนาะเปลี่ยนมาแบบว่าหลายไซส์อะ จากอกแบบ 56นะตอนนี้เหลือ 43เองอะก็เป็นคนหนึ่งค่ะ ที่แบบว่าลองการลดน้ำหนักมาทุกวิธีแล้ว แล้วก็คิดว่าการใส่บอลลูนนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ถามว่าอึดอัดไหมก็คือจะอึดอัดในช่วงแรก ๆ เพราะว่าเรายังชินกับการที่แบบว่ากินเข้าไปเยอะๆ อยู่เนาะพอเราปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เรากินน้อยลง ปัจจุบันก็คือกินน้อยลงนะไม่ได้บอกว่าเอาบอลลูนออกแล้วก็จะทานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าก็ปลอดภัยนะคะ เพราะว่ามีคุณหมอที่เก่งแล้วเราก็มีพยาบาลที่แบบว่าคอยตอบปัญหาเราได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าเราจะแบบว่ามีปัญหายังไงเราถามเขาไป เดี๋ยวเขาก็แบบตอบเราแล้วอะพยาบาลก็คอยซัพพอร์ตดีมากเลยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ ของโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ